ปัตเตอร์ฟิปนะโอเคอ้าชักโครยดูอ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าไหนได้แกลนี้อืมโมโหแล้วนะสองทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มอ้าอ้าอ้าอ้า quá àไปบ้าควายกันต่อเข้าไป ชวับเออ what the fuck ปุ๊บอืมคอยอยู่นะโอเคหลุดเออ อย่าลืมกด subscribe ด้วย กดดิ่งด้วยถ้าชอบวิดีโอเกมมาจีเอง แล้วก็ชอบต้นฉบับด้วยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ